เปิดมาถึงก็กำไรเลขกเลยได้ไหม กำไรมาสี่ห้าเท่าเราเอาเติมสิบคิวสิบคิวเอาคิวเติมสิบสิบสิบ โอเคครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมนุ่มนาเกลือนะครับผมโอเคเราตอนนี้เราอยู่ในเกม Legendary Monkey King นะครับผม อยู่ที่ใกล้ของ PG Slot หรือ Slot PG Slot PG l a s t นะครับผมโอเควันนี้เรามาที่ทุน300บาทก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผม และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ ๆของผมนะจ๊ะคำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงของไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีคนได้รับคำแนะนำนะครับผม โอเคเดี๋ยวเริ่มกันที่เบส40 ในทุน 400 เลย เอ้ยทุน 300ยนะมันนี่เกิน10%เอาเติมเลยครับผมทำนเป็นอะไรทำเข้าไงจังเลย เอาเรื่อง คำนอนนอนเฮ้ย กูจะพบปัจระบันปรจจะบระฮอจออะไรนี่ โอ้ตะเกือบหมดตูดแล้วผมเหลือร้อยแปดสิบวิเรียบร้อยจังหวะนี้ เอาเตอโอ้โห เปิดมาก็เข้าสแกนเจอร์โอ้เเรื่องจ้าโอ้โหกลัวว้าวสะบัดสะบัด โอ้เฮ้ย เอาเติมเคเคเค เบสสี่สิบเลยนะเฮ้ยเบสสี่สิบเลยนะเฮ้ย ไม่ได้นั่นไง เอา อุ้ยอุเติมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้อุเติมอย่าเรื่องจัดนะครับนอนนอนเอาเรื่องจัดเลย มีก้าวินไหมบึ้มบิ๊กเวนมันหนึ่งดีโอ้ เปิดมาถึง ก็กำไรเลขเลยได้ไหม กำไรมาสี่ห้าเท่าแล้วเอาเติมสิบคิวสิบคิวเอาคิวเติมสิบสิบสิบเอาละคลิปกูสั้นอีกแล้ว โอ้ย ปึ้มเรียบร้อยกระปบผมเลิกเลยตอนนี้เลิกเลย อะไรเนี่ยคลิป ามสินาทีทุกคลิปเลยเดี๋ยวนี้เอาเบรกเวนไม่หนึ่งดิ เฮ้ยอะไรวะกดมาถึงเข้าใส่กันเจอมาถึงก็แตกโป๊ะโป๊ะโป๊ะ ถ้าเกมเป็นทรงอย่างนี้ได้แล้วควรรีบ เลิกให้ไหวนะครับผม เลิกพอพอเลยเลิกนะผม จบที่ 2,520บาทอะไรในทุน 300นะผม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 เลิกเลยดีกว่านะผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มนักเลือกันด้วยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะ โอเคเดี๋ยวผมปัดเศษอีกสักนิดสักหน่อยนะครับผม โอเคขอบคุณที่เข้ารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ